วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์นั้นทำอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้น อย่างละเอียดให้ได้ชมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Store พร้อมวิธีการชำระเงินทั้ง 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ชำระผ่านช่องทาง ATM และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยนะครับในคลิปนี้ครับขอรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วก็แนะนำวิธีการอย่างละเอียดให้ได้ชมกันเลยนะครับผมพร้อมแล้วไปติดตามได้เลยนะ ครับ สำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทาง Apple นะครับผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ถ้าเราทำผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้เข้าไปเว็บไซต์ apple.com/th นะครับเราเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับเลือกเลยครับว่าเราต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์อะไร iPhone SE กำลังจะวางขายใช่ไหมครับวันที่ 14 นี้เราก็เข้ามาในหน้านี้แล้วเราก็กดไปที่ดูราคาครับแล้วหลังจากนั้นเลือกสีก่อนครับ จากนั้นเลือกความจุนะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะถามว่าจะซื้อ Apple Care เพิ่มเติมไหม ถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าใครจะซื้อเพิ่มคลิกที่นี่นะครับก็กดไว้ที่เพิ่ม แล้วหลังจากนั้นเขาจะสรุปยอดรวมมาให้นะครับและจะมีปุ่มสีฟ้าๆนะครับให้กด แต่ว่าณตอนนี้คือ iPhone SE ยังไม่เปิดขาย เดี๋ยวผมจะซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นนะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง ผมจะทำการกดสั่งซื้อเคสหนังสำหรับ iPhone SE นะครับกดเข้าไป สามารถเลือกได้นะครับว่าจะสีไหน มีสี Midnight Blue สีดำแล้วก็สี Product Red นะครับผมจะเลือกสี Midnight Blue ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้กดใส่ลงในถุงนะครับจากนั้นนะครับระบบจะแสดงรายการที่เราได้กดสั่งซื้อเข้าไปนะครับก็จะสรุปให้ดูก่อนว่า มีการสั่งซื้อเคสในราคาเท่านี้แล้วก็เขาจะบอกว่าส่งมอบที่จะได้นะครับก็ประมาณวันที่ 19 เดือน 5 นี้นะครับก็ให้กดชำระเงิน จากนั้นหน้าต่อไปจะมี 2 ทางเลือกให้เราเลือกนะครับสำหรับคนที่มี Apple ID อยู่แล้วนะครับก็สามารถล็อกอินด้วย Apple ID ของตัวเอง แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลย ถ้าใครยังไม่มี Apple ID นะครับเราสามารถที่จะดำเนินการต่อในฐานะแขกรับเชิญก็ได้นะครับแล้วจะสร้าง Apple ID ภายหลัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำว่าก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับให้สมัคร Apple ID ไว้ดีกว่า เพราะว่าเขาจะทำการบันทึกรายการสั่งซื้อต่างๆ ไว้ใน Apple ID ของเราจะสะดวก ต่อการติดตามภายหลังนะครับ ล็อกอินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะอยู่ในหน้าของการชำระเงิน หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีฟ้าครับดำเนินการต่อเพื่อจะระบุที่อยู่นะครับ แล้วก็สามารถใส่ที่อยู่ในนี้ครับ แก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องตามข้อมูลต่างๆนะครับที่ Apple ได้ร้องขอเอาไว้นะครับ ก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไป และหลังจากนั้นกดที่ดำเนินการต่อที่การชำระเงิน ในการชำระเงินครับจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแบบแรกเลยถ้าใครมีบัตรพวกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกเมนูนี้ได้เลยนะครับที่เมนูบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่ เมนูต่อมาครับการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ การชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ก็จะเหมาะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีบัตรเดบิตนะครับต้องการที่จะชำระผ่านช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะสามารถไปชำระที่ Tesco Lotus ก็ได้ ไปรษณีย์ก็ได้ที่ Big C ก็ได้หรือผ่านทาง True Money ก็ได้นะครับ มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับจากนั้นให้เรากรอกข้อมูลนะครับต่อมาครับอีกเมนูหนึ่งก็คือการโอนเงินผ่านตู้ ATM การโอนเงินผ่านตู้ ATM มีให้เลือกหลายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย แล้วก็ธนาคารกรุงศรีนะครับ ผมว่าวิธีการนี้น่าจะสะดวกที่สุดนะครับสำหรับการโอนเงินผ่านตู้ ATM แนะนำว่าเลือกเมนูนี้และหลังจากนั้นกรอกข้อมูลครับ หมายเลขหรือชื่ออาคารก็ให้ใส่บ้านเลขที่ไปนะครับกรอกข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นกดที่ตรวจทานคำสั่งซื้อของคุณนะครับ แล้วหลังจากนั้นปุ่มขวาล่างสุดนะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับให้เรากดส่งคำสั่งซื้อ หน้าต่อมาครับจะบอกว่าการสั่งซื้อของคุณสำเร็จแล้วนะครับกดที่พิมพ์ใบนำฝาก หลังจากเราได้ใบเปย์อินสลิปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ตู้ ATM ก็ได้ นะครับถ้าใครมีแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเราสามารถเข้าที่ไปแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเหล่านั้นนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าสแกนนะครับเป็นการสแกนเพื่อจ่ายนะครับ จะมีการสแกนแบบ QR code แล้วก็การสแกนแบบบาร์โค้ดให้เราเลือกเป็นการสแกนแบบบาร์โค้ดนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมือถือไปสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนใบเปย์อินสลิปตัวนั้นนะครับ หลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องรหัสของลูกค้าแล้วก็รหัสคำสั่งซื้อนั้น จะถูกกรอกข้อมูลลงมาโดยอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนเงินที่เราจะทำการชำระนะครับ นี่เป็นรูปแบบของการชำระเงิน ผ่านช่องทางที่เราเลือกในการชำระผ่านตู้ ATM นะครับจะถือว่ามีความง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับทุกคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิต ต่อไปเป็นวิธีการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน ผ่านบนมือถือนะครับ ใช้งานได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad นะครับ ให้เราเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple Store นะครับให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Apple Store ลงมาที่เครื่องก่อนนะครับและหลังจากนั้นเลือกไปที่ Open เช่นเดิมครับ แนะนำว่าให้ล็อกอินด้วย Apple ID ของเรา นะครับ ก่อนที่เราจะทำการสั่งซื้อ ขั้นตอนต่อมาครับ จากนั้นทำการเลือกครับว่าเราจะซื้อสินค้าตัวไหนนะครับ ในหน้าแรกนะครับ มุมด้านซ้ายจะบอกว่าให้เลือกซื้อนะครับ เราสามารถเลือกดูได้นี้ได้เลยว่าจะซื้ออุปกรณ์ตัวไหน iPhone SE รุ่นที่ 2 iPad Pro ปี 2020 เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะมีเลือกตามผลิตภัณฑ์นะครับ มีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac iPhone iPad Apple Watch Apple TV AirPods นะครับนี้ผมจะเลือกไปสัก 1 ชิ้น จะเลือกเคสสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเราสามารถเลือกสีได้ว่าเราจะเอาสีแบบไหนนะครับมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เลือกสีได้ตามต้องการแล้วนะครับผม ให้เราเลือกไปที่ใส่ลงในถุง และหลังจากนั้นครับที่มุมล่างขวาครับจะเห็นไอคอนของถุงนะครับ เลือกที่ไอคอนถุงนั้น ในรายการก็จะบอกว่าเป็นรายการสั่งซื้ออะไร แล้วก็วันที่ส่งมอบคืออะไรนะครับต่อไปก็จะเลือกเมนูชำระเงินที่มุมบนขวาครับ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Apple Store เราสามารถชำระเงินผ่านทางช่องทาง ที่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตได้อย่างเดียวนะครับ จะไม่มีเมนูในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าการชำระเงินที่ตู้ ATM ให้เราดูบรรทัดที่เขียนว่าการชำระเงินนะครับ และที่เขาเขียนว่าใส่การชำระเงิน ให้เรากรอกหมายเลขของบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าหากต้องการผ่อนชำระนะครับ เราสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับ ตัวเลือกการผ่อนชำระทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับบัตรด้วยนะครับ ว่าบัตรนั้นรองรับหรือเปล่านะครับ หลังจากข้อมูลทุกอย่างนะครับทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตที่เราใส่เข้าไปแล้วไม่มีปัญหานะครับเราสามารถที่จะกดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับหลังจากที่กดส่งคำสั่งซื้อไปแล้วนะครับทาง Apple ก็จะเริ่มทำการตัดเงินในบัตรนะครับหรือบางครั้งครับการส่งคำสั่งซื้อไปสำเร็จ แต่ว่ายังไม่มีการตัดเงินออกจากบัตรเครดิตของเรา สาเหตุก็เพราะว่าบางทีครับสินค้าอาจจะยังไม่พร้อมส่ง หรืออาจจะต้องรอคิวนะครับ โดยเฉพาะช่วงสินค้าใหม่ๆนะครับอาจจะมีการรอค่อนข้างนาน บางคนสั่ง iPad Pro ตอนนี้ยังไม่มีการตัดเงินเลยก็มีเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตกใจ หลังจากส่งคำสั่งซื้อไปแล้ว เราจะได้อีเมลยืนยันกลับมา 1 ฉบับ เพื่อที่จะยืนยันว่า Apple ได้รับคำสั่งซื้อจากเราแล้ว หลังจากนั้นให้รอครับ ถ้าจะมีการส่งของแล้วก็ส่งสินค้ามาให้เรา เดี๋ยวระบบก็จะทำการตัดเงินเหล่านั้นเองครับ และนี่นะครับก็คือวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store Online นะครับที่ทางเราได้ รวบรวมแล้วก็แนะนำให้อย่างละเอียดนะครับ สามารถทำตามได้เลย ถ้าหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่างไรนะครับ สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ แล้วเราจะมา ตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผม หวังว่าคลิปที่นำเสนอไปก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลาย ๆ คนนะครับที่กำลังมองหาวิธีการว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store ได้อย่างไร ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ไว้เราพบกันในรอบหน้าครับ ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ สวัสดีครับ Let's go